Soon. แม่ไม่เข้าให้ได้มา44บาทเองเฮ้ยกระโดดไหมกระโดดไหมโอ้โหไม่กระโดดครับ ทุกคนเสียดายจริงๆได้มา80บาทครับ โอ้โหประทัดสิบสองบาทเองเสียดายพี่เสียเสียดายมากเลยได้ส้มมาหกสิบบาทครับ อืม ประทัดได้ประทัดอีกแล้วสิบสองบาท ไม่เข้าให้พี่เสือเลยน่าเสียดายครับทุกคน ทำไมไม่ค่อยเข้าเลย น้องกระทิงไม่น่ารักเลยแบบนี้ สวย ได้ถุง ถุงเงิน ร้อยหกสิบบาท ไออันเปามาสี่สิบบาท ได้ส้มมา20บาท ได้นะ แต่ได้น้อย อยากรู้ว่ามันจะกระโดดได้ไหมอสิ โอ้โหสวยครับ กระปุกทอง ได้เท่าไหร่เนี่ย ได้เท่าไหร่เนี่ย เมกาวิน แล้วยังไงต่อ ยังไงต่อ ขู่สองพันครับทุกคนซูเปอร์เมกาวินเลยครับผมให้มันได้แบบนี้ รอช้าอยู่ใหญ่ พิ่มเบ็ดไปเลย 120 บาท ไป คิดไปที่มา 80เหมือนเดิมดหมฟ้ากระโดดไหม กระโดดไหมโอ้โหไม่กระโดด กดโทโบไปเลยครับ ไปชอบความไว ความไวอ่างเปา160 บาท ไม่มา สวยส้มส้มมาร้อยยี่สิบได้ส้มอีกสี่สิบบาทได้ส้มสามร้อยยี่สิบครับทุกคน ประทัดร้อยยี่สิบไม่มา ยังไงต่อน้องกระทิงยังไงต่อ อย่าทำให้พี่เสือผิดหวังไม่เอา กระโดดไหมกระโดดไหมโอ้โหมันชอบทำให้พี่เสือผิดหวังครับทุกคน ไม่กระโดดแถมไม่ไม่เข้าให้ด้วยหนูเข้าเฉย ประทัด24 บาท เอาโทโบออกดีกว่าครับได้อ่างเปามาผมสี่ร้อยครับทุกคนมันต้องแบบนี้ คราวนี้ไม่มาเลยครับทุกคน พี่เสือต้องทำยังไงดี น้องกระทิงทำให้พี่เสือผิดหวังมากเลยทำอะไรไม่ได้พี่เสือต้องทำใจอย่างเดียวแล้วครับประทัดมา24บาทไม่เข้าให้พี่เสือเลยอ่ะ กระโดดไหมกระโดดไหมโอ้โหกระโดดครับทุกคน ดูสิว่าเราจะได้อะไร ประทัดเหรอ ไม่มาหืมกระปุกทอง เข้าไหม ไม่ เข้า พี่เสือเสือได้ ประทัดมาไหมเนี่ยประทัด ไม่มาอุ้ยชอบทำให้ลุ้นน่ะ ส้มเหรอ ส้มมาไหม ไม่มา นานไปแล้วเนี่ยกระปุกทองเนี่ยมาไหมมาสิกระปุกทองโอ้โหสวยงามมากทุกคนกระปุกทองเข้าครับ ให้มันได้แบบนี้ ดูซิว่าได้เท่าไหร่ กระปุกทองเข้าแม่สี่พันไปแล้วครับทุกคนซุปเปอร์เมกาวินวันนี้กระโดดสองรอบแม่งแล้วรอบพี่เสือคุ้มเลยเนี่ยเจ็ดพันสองครับทุกคน พอแล้วครับ ได้กำไรแบบนี้ พี่เสือขอฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับฝากติดตามช่องพี่เสือด้วยนะครับ และที่สำคัญเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ทุกคน ไปแล้วครับสวัสดีครับ